Coding for English. English is very important for ASEAN community because that is a, uh, um, the language that we use for working language in ASEAN, right? So I think it's very important for everyone to, to speak and to know, to know how to communicate with it. And how about you? What, what do you think is very important for your life? Mm, I am a student at vocational college and uh, I think for, for me, English is very important because I have to learn very hard because I'm studying in business computer in English program and I have to learn more about English because it's uh, if you know about English, what, what, what will be benefit for you in the future? What do you think? Uh, it's we help you about your work, right? Yes, about my work in the future. I can get a better job in the future if I know English, if I can, if I can speak English. The first thing that I have to prepare for go to Vietnam that I have to learn English and learn uh, Vietnamese mm. yes, language because there is not it's not so many people that can speak English so I have to learn how about the culture, Vietnamese culture. It is different. Just a little bit different. Like before, we um, eat, have lunch, ah. something like that. Yeah, we, we will it's very talk different. and drink something like tea. And yeah, they, they have tea after meal, right? Yes. Okay. And uh, if some, uh, if anybody who interest to come to exchange program on another ASEAN member? How can you welcome them and subject them? Mm, the first thing that I want them to learn English, that's very important mm -hmm. because many friends in Vietnam, they cannot speak English and cannot communicate with me when I came there. Yes. So you mean that English is very important for everyone who come to be an yes, exchange yes. student because that is uh, just only the language that we use to communicate. Yes. สำหรับอาชีวศึกษาคือ เด็กค่อนข้างที่จะคละมากเพราะว่าไม่ใช่เป็นเด็กแบบไฮสคูลที่ว่าจะคัดเลยว่าเด็กเก่งเด็กไม่เก่ง อันนี้คละกัน แต่ว่าเด็กจะโฟกัสที่วิชาชีพ สมมุติว่าอย่างกรณีน้องนายนะคะพานุมาเนี่ยเขาจะเป็นเด็ก business computer อะไรนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โอเค คราวนี้คือห้องเขาเนี่ยก็คือจะมีทั้งเก่งและไม่เก่งภาษาอังกฤษค่ะ แต่วิธีการของครูคือครูจะมีการโฟกัสกลุ่มคือเวลาสอนจะสอน แบบว่า โอเค ทุกคนจะเรียนเนื้อหาพร้อมๆ กันเนี่ยละ แต่ว่าเวลาทำงานเราจะทำเป็นกลุ่มค่ะ เพราะว่าทีมเวิร์กอ่ะจะช่วยเหมือนกับเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะ คนเก่งกับคนไม่เก่งจะช่วยกัน เพราะเขาจะไม่แบบรวมตัวคนไม่เก่งกับคนไม่เก่ง คนเก่งกับคนเก่งไม่ เพราะเราจะพูดเสมอเลยว่าถ้าเกิดเรามีความรู้แล้วเราแบ่งปันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดคือองค์ความรู้ที่สร้างได้ด้วยตัวเองนะคะก็คือวิธีการสอนของครูก็คือจะบอกว่าทำงานกลุ่ม แล้วก็ให้เพื่อนช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเนี่ยเขาตอนแรกเป็นไงคะลองเล่าให้พี่ก็ฟังว่า จริงๆภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงค่ะตอนช่วงมต้น ก็ค่อนข้างเกเรนิดนึงนะคะก็ ไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนอะไรมากก็ภาษาอังกฤษนี่คือไม่ได้เลยค่ะแบบคือไม่ได้เลยจริงๆ ไม่ใช่แค่เขายังเขียนสะกดอะไร ไม่ได้เนตองมาชีวะนะยค่ะค่ะ ก็พอมาเรียนกับอาจารย์ออย แล้วก็ที่ชมรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีการส่งเสริมเรื่องภาษาอังกฤษ ก็ทำให้เรารู้สึกชอบกับภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องในฐานะที่เป็นครูภาษาอังกฤษนะคะ attitude ค่ะ เราต้องเปลี่ยนอัติจูดเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเราแล้วทุกคนจะต้องคิดว่าไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราไม่ควรเลยที่จะต้องไปเรียนรู้ เพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยเราไม่ได้ไปต่างประเทศ อย่างเงี้ยเป็นการใช้อัติจูดหรือทัศนคติที่ผิดมากเราจะบอกเด็กว่าถึงแม้เราจะอยู่ที่นี่ แต่เขาต้องเข้ามา ถ้าเราจะอยู่ได้เราจะค้าขายเราจะทำอะไรเราต้องได้ภาษาด้วย ก็คือพยายามเปลี่ยนทัศนคติเด็กแล้วก็ พอเขารู้ว่าหลังจากที่เราได้ภาษาแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือ หลายๆเรื่องในการไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าในชีวิต นี่คือเป็นตัวอย่างของเด็กที่มาเริ่มจากศูนย์นะคะ เพราะว่าเขาค่อนข้างจะแอนตี้ภาษาอังกฤษมากๆ ตั้งแต่ปี 1 ปวช 1 ตอนนี้อยู่ปวส1แต่ตอนนี้เขาเป็นไอดอลของเด็กที่อาชีวศึกษาพิษณุโลกค่ะ ทุกคนจะเข้าใจว่าเดินมาหาพี่นายทำไมเก่งภาษาอังกฤษทำไมพี่นายแบบว่าไปเรียนต่างประเทศมาหรอ นั่นนู่นนี่ นายก็จะตอบตามความจริงว่าจริง ๆไม่ มันเปลี่ยนเปลี่ยนที่ใจเนาะใช่ค่ะต้องปรับทัศนคติปรับทัศนคติใช่ประโยคเด็ดมากเลยนะคปรับทัศนคติ ซึ่งในการสอนภาษาอังกฤษนั้นปัญหาของโรงเรียนก็คือเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็ก LD ก็คือ learning disorder เป็นเด็กที่ความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยน้อยมาก ถามว่า A ถึงแซบางคนยังท่องไม่ได้ อันนี้คือปัญหา ซึ่งพยายามจะต้องในพอเด็กเข้ามามหนึ่งเนี่ยก็ต้องให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ เรียนรู้อะไรเยอะแยะ ซึ่งเด็กยังไม่พร้อมที่จะรับตรงนั้นครูต้องสร้างนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมก็ต้องเป็นนวัตกรรมที่เด็กมีความสนใจก็ต้องใช้ใช้ใส่ในโมบายในมือถือ ในอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กได้กระตุ้นมีภาพการ์ตูนให้เด็กเรียนรู้ แล้วก็สร้างสื่อที่ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเด็ก อันนี้คือ นวัตกรรมที่ครูพยายามจะแก้ปัญหาตรงนั้น แต่ถามว่าเสถียรไหมหรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นเนี่ยมันช่วยได้บ้างไหมก็มีปัญหาตรงที่ Wi-Fi ไม่ถึงเพราะอยู่ชายหอ ก็ทำให้เด็กเนี่ยได้ได้ใช้สื่อนั้นนะยังไม่ยังไม่เสถียรแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ได้มากมากเท่าที่ต้องการนะ